แ้วแม่มาแล้วเมวมวมวบุนสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนบาริตาค่ะ วันนี้ตรงกับวันคริสต์มาสอีฟนะคะ บ้านสวนบาริตาเลยจัดกิจกรรมทำขนมนะคะไปฝากเพื่อนบ้านกันค่ะ วันนี้ก็เป็นแป้งพายชั้นนะคะ แล้วก็ใส่เป็นแยมผลไม้นะคะ แม่เปิ้ลจะแป้ง กายนะคะ เป็นซานต้าตัวน้อย ไปแจกขนมด้วยนะคะ ก่อนจะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำนะคะ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้บ้านสวนบาริตาด้วยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ